หยุดใจไม่ไหวความเป็นไป ที่ฉันนั้นมีต่อเธอ ห้ามใจไม่รักในตัวเธอ ฉันคงทนไม่ไหว ฉันทิ้งเธอลงไปทั้งใจ และไม่เคยจะเผื่อ